สำหรับประโยค Maaf di mana saya bisa membeli beberapa souvenir ซึ่งแปลว่า ขอโทษค่ะ ฉันสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหนคะคำว่า Maaf แปลว่า ขอโทษคำว่า di mana แปลว่า ที่ไหนคำว่า bisa แปลว่าสาม ว่า membeli แปลว่า ซื้อคำว่า beberapa แปลว่าจำนวนส่วนหนึ่ง หรือเท่ากับคำว่า s o m ในภาษาอังกฤษคำว่า souvenir แปลว่า ของที่ระลึก สำหรับประโยค Anda bias membeli beberapa souvenir di toko. Di sebelah kiri Anda. แปลว่า คุณสามารถซื้อในร้านขายของที่ระลึกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณคำว่า Anda แปลว่า คุณคำว่า d i l แปลว่า ที่คำว่า Toko แปลว่า ร้านคำว่า Sebelah แปลว่า ถัดไป คำว่า กิริแปลว่า ซ้ายมือ